สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมย์ที่นี่ แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF044 เป็นเสื้อท็อปดาวถักจากคอออกมา EP นี้จะเป็น EP 2 EP 2จะต่อจาก EP 1นะคะ EP 1พี่จะขึ้นคอให้ดูสาม สามแถวด้านใน ส่วน EP นี้เป็น EP ที่สองเราจะขยายคอออกมา งานนะคะจะต้องแบออกมาเป็นวงกลมแบบนี้ ลายจะต้องไม่งุ้มไม่งอขึ้นนะคะ งานต้องกลางออก ค่อย ๆดูนะคะ ทำตาม พี่เมทีละแถว มีแนะนำค่ะ แล้วก็ถ้าใครจะเริ่มต้นถัก แล้วยังไม่ดู EP หนึ่งมาเริ่มเห็นที่ EP สองนะคะ เสื้อตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นขนาด M L หรือ XL นะคะ ขึ้นขนาดคอเท่าพี่ได้แล้วไปแก้เอาตรงที่เพิ่มรอบอก ทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกคุณอยากได้คอกว้างกว่านี้ คอกว้างกว่านี้ เริ่มได้นะคะสามพี่ขึ้นร้อยแปดสิบ ร้อยแปดสิบหารด้วยสามจะได้หนึ่งลายความหมายลายก็คือลายตัวนี้ นั่นแสดงว่าถ้าเกิดไหมคุณเล็กกว่า หรือไหมคุณใหญ่กว่า ต้องการเพิ่มหรือลดให้เริ่มตั้งแต่ตรงคอนะคะ ย้อนกลับไปดู EP หนึ่งมีแนะนำค่ะ ดูรายละเอียดด้านในค่ะ เวลาเราถักลายนี้นะคะ ถ้าเราดูด้วยตาเราเนี่ย ตาเราจะเห็นตอนนี้มีสามแถว แต่จริงๆทุก ๆกการถักหนึ่งแถวนะคะ มันจะใช้ อยู่สองลาย ลายแรกมันจะเริ่มด้วยโซ่ อีกลายหนึ่งมันจะเริ่มด้วย กีบ เริ่มตั้งแต่ชุดนี้ ชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะ ถ้าเรานับ ชุดที่หนึ่งก็คือแถวที่หนึ่งกับแถวที่สอง ชุดที่สอง คือแถวที่สามกับแถวที่สี่ ชุดที่สาม คือแถวที่ห้ากับแถวที่หก ตรงนี้เป็นชุดที่สี่ ชุดที่สี่จะเป็นแถวที่เจ็ดกับแถวที่แปด เวลาเราเห็นเราจะเห็นเป็นคู่นะคะ คู่ที่หนึ่งคู่ที่สอง คู่ที่สาม ต่อไปเป็นคู่ที่สี่ คู่ที่หนึ่ง คู่ที่สอง คู่ที่สามจะถักเหมือนกัน ก็คือขึ้นด้วยโซ่ห้า แล้วฐานจะถักด้วยฐานหกนะคะ ชุดหนึ่งชุดสองชุดสาม ชุดที่สี่ โซ่จะเป็นโซ่หก เราต้องการขยายกลีบออก โซ่เป็นโซ่หกตอนที่เราเริ่มนะคะโซ่หกซิงเกิลลงไปตรงกลาง โซ่หกซิงเกิลลงไปตรงกลางกลีบของชุดที่สาม เวลาปิดงานที่เป็นโซ่หกเราจะปิดด้วยโซ่สามแล้วตรงนี้จะจบโดยการถักดับเบิลโคเชต์แทงลงไปตรงซิงเกิลที่เริ่ม จบด้วยดับเบิลโคเชต์เพื่อให้งานขึ้นตรงกลาง แถวต่อไปเป็นแถวที่แปดเป็นการถักชุดที่สี่เราจะถักฐานเจ็ดฐานเจ็ดเราขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สี่ นะคะโซ่สี่จะแทนตัวกลาง ต่อนะ พันหัวเข็มสองครั้งลงมาค่ะ ถักทิปเปิลโคเชลายนะคะ ถ้าเป็นฝั่งทาง ฝั่งทางขวา ตัวซิงเกิลไม่นับนะคะซิงเกิลไม่นับ หลักที่หนึ่งก็คือตัวฮาร์ปดับเบิลโคเชตัวที่สองเป็นดับเบิลโคเชตัวที่สามเป็น ทิปเปิลโคเชเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่สี่ทิปเปิลโคเช ตัวที่ห้าทิปเปิลโคเชต่อไปตัวที่หกค่ะทิปเปิลโคเชเหมือนกันทิปเปิลโคเชคือพอสองคอ แล้วจบตรงนี้โดยการถักดับเบิลโคเชฮาร์ปดับเบิลโคเชตรงนี้เป็นซิงเกิลโคเช ลายมันจะลดลงมา โดยที่เราเริ่มครึ่งเดียวก่อน อีกครึ่งหนึ่ง จะวนกลับมาเพื่อตอนที่ปิดงาน ชุดที่สี่แถวต่อไปนะคะ ช่องถัดไปตรงนี้ เวลาเราเริ่มเราเริ่มด้วยซิงเกิล เวลาจบก็จบด้วยซิงเกิลแต่ซิงเกิลไม่นับนะคะ ซิงเกิลเป็นแค่ตัวเริ่มกับตัวสิ้นสุดของกีบกีบเราจะเริ่มนับตรงฮาร์ปดับเบิลโคเชเป็นตัวที่หนึ่งดับเบิลโคเชเป็นตัวที่สอง ตัวนี้ดับเบิลโคเชต่อไปตัวที่สาม ทริปเปิลโคเชตัวที่สี่ทริปเปิลโคเชตัวที่ห้าทริปเปิลโคเชทริปเปิลโคเชจะถักทั้งหมดหนึ่ง สอง สาม สามตัว นะคะ แล้วตอนนี้นะถ้าเราไม่นับตัวซิงเกิลเราได้ห้าแล้วนะคะ ตัวที่หกจะเป็นดับเบิลตัวที่เจ็ดเป็น ฮาร์ปดับเบิลฮาร์ปดับเบิลก็คือขึ้นมาสามแล้วรวบจบด้วยซิงเกิลโคเชลายออกมาตรงกลางมันจะต้องแหลมนะคะ แหลมโดยการถักทิปเปิลโคเชทิปเปิลโคเชก็คือพอสองคออถักให้ดูอีกกลีบหนึ่ง จบด้วยซิงเกิลเริ่มด้วยซิงเกิลซิงเกิลไม่นับ หลักที่หนึ่ง ขึ้นมาสามแล้วรวบฮาร์ปดับเบิลโคเชต่อไปดีซีค่ะ ดีซีคือ ดับเบิลโคเช ขึ้นมาสามรวบสองรวบสอง ต่อไป พันหัวเข็มสองครั้ง ถัก TR TR คือ triple crochet ตอนนี้สามนั่นนะคะ ตัวที่สี่ triple crochet นับหลักด้วยนะ ตัวที่ห้าตัวที่หกเป็นดับเบิลโคเชดับเบิลค่ะ DC จบ ด้วย HDC รวบ แล้วต่อด้วย Single SC ลายออกมาจะเป็นแบบนี้ ถักอย่างนี้ทุกกีบนะทุกช่อง ลายมันจะเริ่มใหญ่ขึ้น แถวที่ผ่านมาตรงนี้มีหก แถวนี้มีเจ็ด เวลามีเจ็ดเราถักทิปเปิลโคเชสามหลัก นะ หลักเราจะเริ่มโดยการถักซิงเกิลไม่นับ ถัก HDC ถัก DC TR สามตัว DC HDC จบด้วย SC หรือ Single นี่ค่ะ ปิดงานชุดที่สี่ ตอนที่เราเริ่มนะคะ เราเริ่มแค่ครึ่งฝั่งทางนี้ เริ่มด้วยสี่หลัก แล้วตัวกีบเนี่ย มันมีทั้งหมดเจ็ดหลัก ทีนี้เราจะปิด เราเริ่มด้วยซิงเกิลซิงเกิลไม่นับค่ะ หลักที่หนึ่งเป็น half double crochet หลักที่สองเป็น double crochet หลักที่สามเป็น triple crochet นี่นะคะ ตรงนี้สาม สามบวกกับสี่เป็นเจ็ด งานจะปิดตรงนี้ค่ะ ตรงที่หลักที่เจ็ด แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน งานจะปิดลักษณะนี้ ชุดที่ห้านะคะ เป็นแถวที่เก้ากับแถวที่สิบ จะถักเหมือนเดียวกันกับชุดที่สี่ เริ่มค่ะ โซ่หนึ่ง ซิงเกิลโซ่หก พอโซ่หกเสร็จแล้วนะคะ ลงไปตรงที่หลักที่เจ็ดซิงเกิลโซ่หก ซิงเกิลถักเหมือนกับชุดที่สี่ค่ะ จำนวนกีบเท่ากัน แถวที่ห้าเราจะถักเหมือนแถวที่สี่นะคะ ชุดที่ห้านะคะ ไม่ใช่แถว ชุดที่ห้าจะถักเหมือนชุดที่สี่จำนวนหลักที่ถักก็คือเจ็ดหลักปิดงานเหมือนกันซิงเกิลค่ะฮาร์ปดับเบิลดับเบิลโคเชแล้วก็ทริปเปิลโคเชต์ แทงลงไปตรงโซ่สี่ที่เราเริ่มต้น ดึงผ่าน โซ่หนึ่งแล้วถักซิงเกิลลงไป ต่อไป ชุดที่หก ชุดที่หกคือแถวที่สิบเอ็ดกับแถวที่สิบสอง ต่อไปพี่เมย์จะเรียกเป็นชุดนะคะ ชุดที่หก อันนี้ชุดที่หนึ่ง ชุดสอง ชุดสาม ชุดสี่ ชุดห้า ชุดที่หกเราจะใช้โซ่เจ็ดฐานแปด ตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดค่ะ โซ่เจ็ด ซิงเกิล โซ่เจ็ดซิงเกิลซิงเกิลโคเชลงไปตรงหลักตรงกลาง กลางของเจ็ดก็คือหลักที่ห้า นี่นะคะ หนึ่งสอง สาม สี่ลงไปหลักที่ห้า โซ่เจ็ด ลงไปที่หลักที่ห้า ถักแบบนี้วนรอบ แล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดงานตรงนี้ ปิดงานชุดที่หกแถวที่เป็นแถวโซ่ เราจะปิดโดยการถักโซ่สาม แล้วถักทริปเปิลโคเชพันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงซิงเกิลโคเชที่เราเริ่ม ปลดทีละสองค่ะ ถักทริปเปิล เพื่อให้ลายเริ่มตรงกลาง เราจะเริ่มโดยการถักโซ่สี่ โซ่สี่แทนทริปเปิลโคเชต์แล้วเราก็ถักทริปเปิลโคเชต์ลงไปอีก หนึ่งตัว สองตัว อันนี้นับหลักนะ ได้สามหลักแล้วค่ะ ต่อไปหลักที่สี่หลักที่สี่เป็นดับเบิลโคเชต์หลักที่ห้าเป็นทริปเปิลโคเชต์หลักสุดท้ายเป็นซิงเกิล เราขึ้นครึ่งเดียวแบบนี้ก่อน เวลานับซิงเกิลไม่นับ เราได้ห้านะคะ แล้ว เดี๋ยวตอนปิดเราจะปิดอีกสามหลักทางฝั่งนี้ ตอนนี้เราถักลงไปในช่องโซ่ ด้วยหลักแปดเริ่มค่ะซิงเกิลไม่นับ หลักที่หนึ่งฮาร์ปดับเบิลโคเชหลักที่สองดับเบิลโคเชหลักที่สามทริปเปิลโคเชหลักที่สี่ทริปเปิลโคเช หลักที่ห้าทริปเปิลหลักที่หกทริปเปิลเราจะถักทริปเปิลทั้งหมดสี่ตัว สองสี่หกต่อไปหลักที่เจ็ดเป็นดับเบิลโคเชหลักที่แปดเป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชจบด้วยซิงเกิลงานออกมาจะได้แบบนี้ ตัวจะใหญ่ขึ้นหลักแปดนะ ขวามือฮา l f double กับ double crochet เหมือนเดิม แต่ตรงกลางเพิ่มโดยการถัก triple crochet สี่หลัก ถักวนเดี๋ยวเราจะมาปิดงานตรงนี้ ปิดงานชุดที่หก เราจะวนกลับมาเพื่อปิดอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ เริ่มโดยการถักซิงเกิลโคเช e t เวลาถักนะคะ สองนิ้วนี้ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจะเป็นตัวไล่งาน นิ้วโป้งจะดันเพื่อให้งานมันเรียงตัวแบบนี้ เริ่มฮับดับเบิลโคเชต่อด้วยดับเบิลโคเชแล้วก็ทริปเปิลสาม บวกกับฝั่งทางนี้ หนึ่ง สอง สาม สี่นะคะ ตรงนี้จะต้องเป็นสี่ สี่กับสี่รวมกันเป็นแปด แทงค่ะ แล้วดึงผ่าน แทงตรงโซ่ โซ่สี่ เราจะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้ อันนี้หก หกชุดแล้วนะคะ ต่อไปชุดที่เจ็ดโซ่หนึ่งซิงเกิลชุดที่เจ็ดจำนวน กีบเราจะถักเท่าเดิมคือ แปดหลัก โซ่ ชุดที่หกเป็นโซ่ เจ็ดนะคะ ชุดที่เจ็ดจะเป็นโซ่แปดและแปดหลักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดค่ะ โซ่แปดแล้วทีนี้ ตรงนี้มันจะมีแปดหลัก ครึ่งหนึ่งของแปดก็คือแบ่งสองฝั่งออกอย่างละสี่หนึ่งสองสามสี่นะะลงตรงกลาง ถ้ามันเป็นเลขคู่ อย่าถักข้างบนนะคะ อย่าถักข้างบนช่องโซ่ ให้แทงลงไปตรงช่องกลางระหว่างกีบ มันจะแบ่งตัวกีบออกเป็นสองฝั่งฝั่งละสี่หลักเท่ากันถักซิงเกิลโซ่แปด ปกติเราถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแปดหลักเราจะต้องโซ่เจ็ดแต่ทีนี้เราจะค่อยๆขยายลายออก ขยายลายออกโดยที่จำนวนหลักเท่าเดิมคือแปดหลักพี่เพิ่มโซ่ เพื่อให้ลายตรงนี้มันไม่ลังนะคะ แถว ชุดที่เป็นชุดที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบสามกับแถวที่สิบสี่โซ่จะใช้โซ่แปดหลักก็จะใช้แปดหลักเหมือนกัน แล้วเวลาถักถ้ามันเป็นคู่ เราจะต้องลงตรงกลางระหว่าง ระหว่างหลัก แทงลงไปตรงกลางระหว่างหลักแบบนี้ แทงหาแล้วถักซิงเกิลสามสี่ ห้า หก เจ็ด แปดโซ่แปดแทงลงกลางระหว่างหลัก ถ้ามันเป็นเลขขี้เราจะแทงลงไปตรงช่องโซ่ โซ่แปดซิงเกิลกลางหลักวนรอบ งานจะมาปิดฝั่งทางนี้ ปิดงานแถวโซ่ชุดที่เจ็ด โซ่ที่เราถักอยู่เป็นโซ่แปด เวลาปิดงาน เราจะปิดโดยการถักโซ่สี่ โซ่สี่เสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงซิงเกิลโคเชที่เราเริ่มต้น ถักทริปเปิลโคเช ลายจะเริ่มตรงกลางแบบนี้ ชุดที่เจ็ด หลักเราจะเริ่มเท่าเดิมคือแปดหลัก นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ สองทิปเปิลโคเชต์หลักที่ สามพอทิปเปิลโคเชต์หลักที่สามเสร็จแล้วลดค่ะ เวลา ลด ถักดับเบิลโคเชต์ดับเบิลฮาฟดับเบิลซิงเกิลเราจะขึ้นครึ่งเดียวก่อน ตัวฐานเป็นฐานแปดจะถักเหมือนเดียวกับ ชุดที่หก เริ่มซิงเกิลสองนิ้วนี้นะคะ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจะเป็นตัวไล่ไล่งาน หลักที่หนึ่งซิงเกิลเราไม่นับ นะ เรานับฮาร์ปดับเบิลเป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองเป็นดับเบิลหรือดีซีต่อไปทริปเปิลเป็นหลักที่สาม ทริปเปิลหลักที่สี่ทริปเปิลหลักที่ห้า ลายมันต้องเรียงตัวแบบนี้นะคะทริปเปิลหลักที่หกเนี่ย งานจะเรียงแบบนี้ ลายนี้สวยไม่สวยอยู่ที่แรงมือในการถักนะคะ งานต้องเรียงตัวแบบนี้ หกหลักแล้วค่ะ ต่อไปหลักที่เจ็ดกับหลักที่แปดลดค่ะ ถัก ดับเบิลหรือ DC half ดับเบิลรวบค่ะ จบด้วยซิงเกิลงานจะเรียงตัวแบบนี้กีบต่อมาถักเหมือนเดิมค่ะ ซิงเกิลไม่นับซิงเกิลขึ้นมามีสองห่วงแล้วรวบ เริ่มนับ half double หลักที่หนึ่ง ต่อไป DC หรือ double crochet ต่อไป triple สามหลักแล้วนะ triple crochet หลักที่สี่ triple crochet หลักที่ห้า triple crochet หลักที่หก งานจะเรียงแบบนี้ต่อไปตัวที่เจ็ด D4 ตัวที่8 HD4 จบด้วยซิงเกิลแล้วข้ามมา เริ่มด้วยซิงเกิลเวลาปิดจะปิดเหมือนกับชุดที่หกค่ะ ตรงนี้ ปิดงานชุดที่เจ็ด ชุดที่เจ็ดนะคะกีบเราจะเป็นกีบแปด แปดหลัก ปิดงานค่ะ ซิงเกิลฮาร์ปดับเบิลดับเบิลโคเชแล้วก็ทริปเปิลโคเชนับรวมกัน ปิดตัวซิงเกิลไว้ นับรวมกันหลักจะได้แปด แทงลงไปตรงโซ่สี่ที่เราเริ่ม แล้วดึงผ่าน ชุดต่อไปจะเป็นชุดที่แปด ชุดที่แปด โซ่ที่ใช้คือโซ่แปดหลักที่ใช้คือหลักเก้าโซ่แปด โซ่หนึ่งซิงเกิลโซ่แปดค่ะ ตอนที่เราถักชุดที่เจ็ดจำนวนหลักเราเป็นหลักแปดเป็นเลขคู่ เวลาถักหลักที่เป็นเลขคู่ แทงลงไปตรงกลาง ถักซิงเกิล ชุดนี้เป็นชุดที่เจ็ดนะ ชุดที่เจ็ดจะมีอยู่แปดหลัก เวลาแทง แทงลงไปตรงกลางค่ะ ตรงกลางระหว่างหลัก คือช่องนี้ ไม่ใช่ด้านบนนะคะ แทงลงตรงกลางแล้วมันจะได้ครึ่งหนึ่งของกีบพอดี โซ่แปด แทงกลาง ถักโซ่แปดซิงเกิลโคเชลงกลางกีบหน้าตาแบบนี้วนรอบ เดี๋ยวงาน จะมาปิดฝั่งทาง นี้เพื่อขึ้นกีบของชุดที่แปดค่ะ ชุดที่แปด แถวที่เป็นแถวโซ่ เราจะใช้โซ่แปดเวลาเราวนกลับมาเพื่อปิด เราถักโซ่สี่ แล้วพันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงซิงเกิลค่ะ รวบทีละสองถักทริปเปิลโคเชตสองสองสองเพื่อให้งานขึ้นตรงกลาง หลักที่ใช้สำหรับชุดที่แปดก็คือเก้าหลัก เวลาเราเริ่มเราเริ่มตรงกลางก่อน เริ่มตรงกลางโดยการถักโซ่สี่ โซ่สี่จะแทนทริปเปิลโคเช เราถักทริปเปิลโคเชลงไปอีกสองหลักสำหรับกลีบแรก ทริปเปิลโคเชตัวที่สอง โซ่สี่จะแทนทริปเปิลโคเชตัวที่หนึ่ง ตอนนี้ที่เปิลโคเชเรามีสาม แล้วต่อไปลดลง เวลาลด เราจะถัก ดับเบิลตรงนี้เป็นฮาร์ฟดับเบิลจบด้วยซิงเกิล ลายมันจะลดหลักลงมาแบบนี้ ขึ้นแค่นี้ก่อนสำหรับกลีบที่หนึ่ง แล้วเราจะวนกลับมาเพื่อปิดส่วนที่เหลือ ทีนี้เรามาดูกลีบที่สอง เหมือนกันกับทุกแถวที่เราถักซิงเกิลเราไม่นับ นับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่ง ตัว ที่หนึ่งจะเหมือนกันทุกแถว ตัวที่สองก็เหมือนกันทุกแถว นะฮะสองแล้วนะ แตกต่าง กัน ตรงตัวที่สามสำหรับการถักเก้าหลัก ตัวที่เปิ้ลโคเชจะถักห้าตัว เรานับนะ สองแล้ว นะ ตัวนี้เป็นตัวที่สาม ตัวที่สี่ ตัวที่ห้า ตัวที่หก ตัวที่เจ็ด ถ้าเรานับแบบนี้ตัวที่เจ็ดซิงเกิลเราไม่นับเห็นไหมคะ ตรงนี้เป็นฮาร์ปดับเบิลเป็นดับเบิลนะคะเราจะเห็นตัว tr หรือตัวทิ i เปิ c r o เช e มีห้าตัว ห้าตัวรวมกับสองเป็นเจ็ด ต่อไปเราก็ลด เวลาลดจะลดเหมือนกันก็คือตรงนี้เป็นดับเบิลก่อนนะคะ เป็นดับเบิลโคเชเป็นฮาร์ปดับเบิลฮาร์ปดับเบิลขึ้นมามีสามแล้วรวบจบด้วยซิงเกิลซิงเกิลเราไม่นับ ลายมันจะใหญ่ขึ้น ลายจะเพิ่มขึ้นทีละหลักทีละหลักแบบนี้ค่ะ ตรงนี้มีเก้าตัว วิธีสังเกตก็คือ ตัวทิปเปิลโคเชมีห้าตัว ขวาเหมือนกันซ้ายเหมือนกัน ลายนี้สวยไม่สวยอยู่ที่แรงมือในการถักค่ะ ปิดงานชุดที่แปด หลังจากที่เราถักกีบชุดสุดท้ายที่เป็นเก้าหลัก เริ่มนะซิงเกิลฮาร์ปดับเบิลดับเบิลโคเชแล้วก็ถักทริปเปิลลงไป สองหลักสี่บวกห้าเป็นเก้าค่ะทริปเปิลสองหลัก แทงลงไปตรงโซ่สี่ที่เราเริ่มต้น ดึงผ่าน งานออกมาจะได้หน้าตาเหมือนกัน ชุดต่อไปเป็นชุดที่เก้า ชุดที่เก้า โซ่เราจะขยายเป็นโซ่เก้า แต่จำนวนกลีบจะเป็นจำนวนกลีบเท่าเดิมคือเก้าหลักโซ่หนึ่งซิงเกิลโซ่เก้าค่ะ ตอนเริ่มเริ่มโซ่หนึ่งกับซิงเกิลนะคะ ตรงจุดเริ่มต้น โซ่เก้าพอโซ่เก้าเสร็จแล้วเนี่ยกลีบของชุดที่แปดมันมีทั้งหมดเก้ากลีบ อืมเก้าเก้าหลักนะคะ ตรงกลางเลยคือหลักที่ห้าเราแทงลงไปตรงด้านบนของหลักที่ห้าซิงเกิลถ้าเป็นเลขคี่เราจะถักแบบนี้ แต่ถ้าเป็นเลขคู่เราจะถักลงไประหว่าง ระหว่างหลัก โซ่เก้า แทงลงไปบนหลักที่ห้าถักวนรอบ เดี๋ยวเราจะมาปิดงานโซ่ แล้วถักชุดที่เก้า ด้วยลายที่เป็นลายกีบเก้าหลัก ปิดงานชุดที่เก้าแถวโซ่ค่ะ โซ่ห้าแล้วพันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงซิงเกิลที่เราเริ่ม รวบทีละสองจำนวนหลักที่ถักของชุดที่เก้าก็คือเก้าหลักเหมือนกัน กับชุดที่แปด ขึ้นตรงนี้ด้วย โซ่สี่ โซ่สี่จะแทนพอสองคอหรือทริปเปิลโคเชหลักที่หนึ่ง ถักทริปเปิลโคเชลงไปอีกสองหลัก รวมกันจะได้สาม สามหลัก แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชจบด้วยฮาร์ปดับเบิลปิดท้ายด้วยซิงเกิล ขึ้นครึ่งเดียววิธีถักจะเหมือนกับตอนที่เราถักชุดที่แปดข้ามมาเก็บนี้ เริ่มซิงเกิลซิงเกิลไม่นับ เริ่มนับที่ฮาร์ปดับเบิลโคเชเป็นหลักที่หนึ่งดับเบิลโคเชเป็นหลักที่สองทริปเปิลโคเชเป็นหลักที่สามทริปเปิลโคเชหลักที่สี่ทริปเปิลโคเชหลักที่ห้า ทริปเปิลโคเชต์หลักที่หกทริปเปิลโคเชต์หลักที่เจ็ด เราจะถักทริปเปิลลงไปทั้งหมดห้าตัว ต่อไปหลักที่แปดดับเบิลโคเชต์หลักที่เก้าฮาฟดับเบิลโคเชต์ปิดงานด้วยซิงเกิลโคเชต์แล้วข้ามมาซิงเกิลลายมันจะเรียงออกมาแบบนี้ วิธีปิดงานก็จะปิดเหมือนกับตอนที่เราถักตรงชุดที่แปด เราจะขยายงานออกอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ แถวต่อไปนะคะ ถ้าเป็นชุดที่สิบ ชุดที่สิบจะเป็นโซ่เก้าแล้วสิบหลัก ชุดที่สิบเอ็ดจะเป็นโซ่สิบ โซ่สิบกีบมันสิบหลัก ขยายไปเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะได้ขนาดของรักแร้วิธีวัดขนาดของรักแร้ ขนาดเสื้อที่ใส่สบายสบาย ให้เราวัดแบบนี้ วัดจากคอด้านใน ออกมา นี่นะคะ วัดเริ่มจากคอด้านในสูงขึ้นมา สิบหกเซนใส่สบายสบายสิบแปดเซนใส่หลวม ยี่สิบเซนสำหรับคนแขนใหญ่ คุณเลือกเอาว่าของคุณเป็นขนาดไหนนะคะ ของพี่จะถักสิบหกเซน นั่นแสดงว่าพี่จะต้องขยายไปอีกถึงประมาณชุดที่สิบสอง ถักวนไปค่ะ เดี๋ยวเราจะมาปิดงานชุดที่เก้า เรามาดูลำดับการถักขยายชิ้นงานตั้งแต่ตรงคอด้านในนะคะ ขยายออกมา จนเราได้ หน้าอกแล้วก็แขน ชุดที่หนึ่ง ชุดที่สอง ชุดที่สามตรงนี้จะอยู่ที่คลิป mf 0 4 4 ep หนึ่งนะคะ วิธีถักชุดที่สี่ ชุดที่ห้า ชุดที่หก เจ็ด แปด เก้า สิบ อยู่ที่ EP สอง ทีนี้วิธีการเพิ่ม ถ้าเป็นชุดที่สี่นะคะ โซ่ เราจะเริ่มด้วยโซ่หก ฐานเราจะเป็นฐานเจ็ด ชุดที่ห้า โซ่หกฐานเจ็ดเหมือนกัน ตรงนี้นะ ชุดที่หก โซ่เจ็ดฐานแปด ชุดที่หกเท่านั้นนะคะ ที่จะมีแค่โซ่เจ็ดฐานแปดอยู่แถวเดียว พอชุดที่เจ็ดจะเป็นโซ่แปดฐานแปดชุดที่แปดโซ่แปดฐานเก้าชุดที่เก้าโซ่เก้าฐานเก้าและชุดสุดท้ายของเสื้อที่พี่เมย์ถัก ชุดที่สิบโซ่เก้าฐานสิบพอเราถักถึงแถวที่สิบนะคะ ให้เราวัดเดี๋ยวพี่จะวัดให้ดู ให้เราวัดออกมาว่าเราได้ เส้นแนวทะแยงได้หรือยัง ถ้ายังไม่ได้นะคะ แล้วจะมีการขยายต่อสำหรับคนที่รอบอกใหญ่ แถวที่สิบเอ็ดให้เพิ่มโซ่ โซ่เป็นโซ่สิบฐานเป็นฐานสิบชุดที่สิบสองโซ่สิบฐานสิบเอ็ดให้คุณสังเกตวิธีเพิ่ม พี่จะใช้โซ่เดิมอยู่สองอัน ในโซ่เดิม ข้างล่างจะเพิ่มหลักมาหนึ่ง แล้วพอชุดที่สิบสามนะคะ โซ่มันจะเพิ่มคือตัวนี้ โซ่สิบเอ็ดฐานสิบเอ็ดชุดที่สิบสี่ โซ่สิบเอ็ดฐานสิบสอง คุณเพิ่มไปเรื่อย ๆ จนคุณวัด วัดขนาดออกมาแล้วได้รอบอกวิธีวัดวัดยังไง วิธีวัดวัดแบบนี้ อันนี้เป็นชิ้นงานหน้าตาชิ้นงานที่เราพับครึ่งตอนที่เริ่มที่เริ่มร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบหลัก หารด้วยสามพี่จะได้จำนวนดอกออกมาทั้งหมด ถ้าพับครึ่ง เราจะเห็นด้านหน้าเนี่ย สามสิบ ด้านหลังสามสิบรวมกันเป็นหกสิบ จากสามสิบเราแบ่งค่ะ ของพี่พี่จะนับจากตัวมุมตรงนี้มา ห้าดอก มุมฝั่งนี้มาห้าดอก ห้า ห้าฝั่งนี้รวมอีกด้านหนึ่งจะกลายเป็นสิบ แล้วเราลองวัดจากตำแหน่งที่เราแบ่งตรงนี้นะคะ วัดมาว่าเราได้รอบอกหรือยัง รอบอกต้นแบบของพี่คือหนึ่งร้อยเซนหนึ่งร้อยเซนหารสอง นะคะ หนึ่งร้อยเซนหารสองพี่จะได้ตรงนี้ห้าสิบ เดี๋ยวเรามาดูชิ้นงาน มาดูวิธีจบงานแถวที่ชุดที่สิบก่อน แล้วพี่จะให้ดูชิ้นงาน วิธีถักวิธีเพิ่ม ค่อยๆดูนะคะ คลิปเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อน เวลาเราถักกีบซิงเกิลเราไม่นับนะคะซิงเกิลหัวท้ายไม่นับ แล้วเวลาเราเริ่มถักตัวกีบดอก ด้านนี้เป็น ฮาร์ฟดับเบิลโคเชแล้วตามด้วยดับเบิลโคเชฝั่งทางซ้ายก็เหมือนกัน เวลาลดก็จะลดโดยการถัก ดับเบิลโคเชแล้วก็ฮาร์ฟดับเบิลตัวตรงกลางจะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมา อย่างถ้าเป็นแถวนี้เป็นฐานเจ็ดนะคะซิงเกิลเราไม่นับ เวลาเราถักเรานับ หลักนี้หลักที่หนึ่งหลักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้ค่ะเวลาเพิ่มเราจะเพิ่มตรงกลางเท่านั้นนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็น ทิปเปิลโคเชสามหลัก แถวนี้จะเป็นทิปเปิลโคเชสี่หลักห้าหลักหกหลัก เพิ่มเฉพาะตรงกลางค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของชิ้นงาน พี่จบงานชุดที่สิบ ชุดที่สิบนะคะตอนที่เราถักเนี่ย โซ่เราจะเป็นโซ่เก้าโซ่จะเหมือนกับชุดที่เก้า แต่ฐานจะถักเพิ่มขึ้นมา วิธีถักฐานของชุดที่สิบกรณีที่เป็นฐานสิบเวลานับนับแบบนี้นะ ซิงเกิลเราไม่นับ ซิงเกิลเป็นแค่ตัวข้ามกับตัวสิ้นสุด เราเริ่มนับที่ half double crochet ค่ะ ขึ้นมามีสามแล้วลวก นับเป็นหลักที่หนึ่ง พันหัวเข็มลงไป double crochet เป็นหลักที่สองต่อไปนะคะ triple crochet หลักที่สามทิปเปิลโคเชหลักที่ สี่ เป็นโคเชหลักที่ห้าหลักที่หกเจ็ดหลักที่แปดหลักที่แปดเวลาเรานับ ซิงเกิลเราไม่นับ เรานับฮาร์ปดับเบิลโคเชเป็นหลักที่หนึ่งดับเบิลโคเชเป็นหลักที่สอง แล้วเราจะได้ตัวที่เป็นทริปเปิลโคเชออกมาหกหลัก ทีนี้เวลาลด เวลาลดกีบมันจะค่อยๆลดลงเหมือนเหมือนตัวนี้ เวลาลดนะคะ ห้ามลืมตรงนี้เด็ดขาดมันต้องเป็นดับเบิลโคเชก่อนนี่นะลายนี้จะสวยไม่สวยอยู่ที่แรงมือในการถักกีบเรียงออกมา พอดับเบิลโคเชเสร็จแล้วเป็น HDC ค่ะ ขึ้นมามีสามแล้วรวบปิดท้ายด้วยซิงเกิลโคเชงานออกมาจะเป็นแบบนี้ ปิดงาน แถวสุดท้าย และ ชุดสุดท้ายตรงนี้ โดยการถักข้ามมา ซิงเกิลไม่นับต่อไปนะ HDC DC triple crochet เรานับค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปดท r i ป l e c r o เช e อีกสองหลักที่เก้า หลักที่สิบเพราะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มแค่ครึ่งเดียวแบบนี้ แล้วแทงลงไปตรงโซ่สี่ ดึงผ่าน โซ่หนึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีวัดชิ้นงานค่ะ เรามาดูชิ้นงานนะคะ ชิ้นงานตอนที่เริ่มเนี่ยพี่เริ่มทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบหลักหารด้วยสามมันจะได้ลายออกมา ถ้าเรานับลายนะตรงนี้ นับลายวนรอบทั้งหมดมันจะได้หกสิบลาย พับครึ่ง ด้านหลังตรงนี้นะคะ ถ้านับจะได้สามสิบด้านฝั่งนี้ได้สามสิบพี่จะแบ่งแขนโดยที่นับตรงนี้มาห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วใส่มาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ตัวนี้ ถ้านับนะคะ นับดอกรวมทั้งหมดมันจะได้สิบเนี่ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังอีกห้าฝั่งทางนี้เหมือนกัน นับย้อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นแขน ทีนี้ถ้าต้องการแขนกว้างกว่านี้ก็สามารถขยับมาได้ แต่ถ้าเกิดคุณต้องการแขนกว้างกว่านี้ คุณจะต้องถักเพิ่มอีกหนึ่งแถว ไม่งั้นหน้าอกคุณไม่ได้ มาดูรอบอกค่ะ เวลาเราวัดรอบอก ให้เราวัดจากแนวตรงนี้มา ค่อยๆวางสายวัดนะคะ รอบอกจะต้องได้เท่ากับรอบอกส่วนที่กว้างที่สุดหารด้วยสอง ต้นแบบของพี่หนึ่งร้อยหารด้วยสองพี่จะต้องได้ออกมาเก้าสิบเอ้ยได้ห้าสิบ นี่ยค่ะ ได้สี่สิบแปดครึ่งสี่สิบแปดครึ่งใช้ได้ เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเชื่อม เราจะเพิ่มดอกตรงรักแร้เพื่อให้หน้าอกเราได้นะคะ ทีนี้ดูว่า ถักเพิ่มออกมาให้งานกลางออกมาแบบนี้ขนาดเท่าไหร่ถึงใช้ได้ วิธีวัด หลังจากคุณพับอย่างนี้แล้วนะคะ ให้วัดอย่างนี้วัดเส้นตรงออกมาค่ะ ตัวนี้เวลาเราเอาไปเวลาเสร็จแล้วนะคะ งานมันจะรีดแล้วยืดออกมาได้นิดนึง นะคะมันจะ ได้ประมาณสิบหกเซนสิบหกเซนนี่คือใส่สบายๆสำหรับคนที่แขนเล็กไม่มีเนื้อใต้ท้องแขน ถ้าคุณเป็นคนรูปร่างอวบนะคะ แขนใหญ่เพิ่มออกมาค่ะสิบแปดนะคะสิบแปดจะใส่ พอดีพอดี ถ้าใหญ่มากเพิ่มให้มาถึงยี่สิบนั่นแสดงว่าถ้ามีการเพิ่มตัวด้านกว้างตัวนี้ออกมา คุณต้องขยายลายเหมือนที่พี่แนะนำไป วิธีขยายลายมันก็จะตามที่พี่บอกนะคะว่า โซ่มันจะใช้โซ่เดิมก่อนสองแถวแล้วค่อยเพิ่มกลีบ เสื้อตัวนี้จะเป็นเทคนิคของการเพิ่มโซ่แล้วก็เพิ่มลายค่ะ อ่านรายละเอียดได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ พบกันคลิปต่อไปเป็น EP สามเราจะมาเชื่อมแขนค่ะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ